One, two, three, go. อะเธอเป็นใครเล่นมากดไลค์รู้กันรัวเคยเจอกันไหมยังไม่ชัว แบบไม่อยากจะคิดไปเองไม่อยากจะฝันไปเอง แต่พอเธอทักมากลัวใจตัวเอง อยากให้เธอชัดเจนอีกสักหน่อยได้ไหม ชอบแล้ว CF เลยไหมหรือแค่มาส่งเธอแค่กดไลค์ฉันงงไปหมด มองใกล้ๆแล้วทำ ก็คงจะดีเธอเป็นแบบนี้ใกล้กันทุกวันโอ้โอ้เธอจะคิดเหมือนกันไหม ว้าว คือแบบไม่อยากจะคิดไปเองไม่จะฝันไปเอง แต่พอเธอทักมากลัวใจตัวเอง อยากให้เธอชัดเจนอีกสักหน่อยได้ไหม oh ชอบแล้ว CF เลยไหมหรือแค่มาส่งเธอแค่กดไลค์ฉันงงไป ชอบเหมือนกันใช่ไหมรู้ทันเห็นฉันมาแปลกกลัวฉันหน้าแตานี่มันโนไปเองไหมนะแต่เธอส่งคิดถึงให้กันทุกวัน เล่นแบบนี้เป็นใครก็วัน ไม่อยากจะคิดไปเอง ไม่อยากจะฝันไปเอง แต่พอเธอทักมากลัวใจตัวเอง อยากให้เธอชัดเจน อีกสักหน่อยได้ไหม yeah ชอบแล้ว CF เลยไหมหรือแค่มาส่องเธอแค่กดไลค์ฉันงง ทำได้แค่เดาว้าวชอบแล้ว CF เลยไม่แจ้งเตือนไว้ก่อนถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวใครมาก่อน พร้อมจะเทเธอเลยทุกใจ ชอบเหมือนกันใช่ไหม รู้ทันเห็นฉันมาแปลกรูฉันหน้าแตกนี่มันโนไปเองไม่นาแต่เธอส่งคิดถึงให้กันทุกวัน เล่นแบบนี้เป็นใครก็วัน ชอบก็ไม่แปลกลบก็ไม่แปลกอยากจะซูมอินอีกนิดให้อยากใกล้ชิด dậy okay. Yeah